พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนเจลอาบน้ำสมุนไพรสำหรับผิวแพ้ง่าย การเลือกเจลอาบน้ำให้เหมาะกับสภาพผิวก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ โดยเฉพาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย และผู้สูงอายุครับข่าวดีค่ะ ตอนนี้เรามีเจลอาบน้ำสมุนไพรตำรับดั้งเดิม แต่มีความทันสมัย มีความอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว แถมยังใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเบ็ดเสร็จในขวดเดียวเลยค่ะ ผู้ชี่ยวชาญจากไอทับสวทช ร่วมกับบริษัทพรมมหาราชปิโตรเลียมจำกัดปรับปรุง และพัฒนาสูตรสมุนไพรบำรุงผิวตำรับไทย ตามคำพีแพทย์โบราณ มาเป็นเจลอาบน้ำเฮดทู o t o ตักศิลา ที่ใช้ทำความสะอาดทั้งผิวกายและหนังศีรษะได้ โดยยังคงประสิทธิภาพที่ดีเหมือนสูตรดั้งเดิม เจลอาบน้ำที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้ส่วนผสมจากพืชพันธุ์ธรรมชาติและวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากเกษตรอินทรีย์ระดับสากล หรือ Eco Cert จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอด ดภัยต่อการใช้งานต่อเนื่องในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ผิวบอบบางแพ้ง่าย อย่างเช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาผิวเป็นโรคน้ำเหลืองไม่ดี นอกจากปรับปรุงสูตรแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยใช้งานสะดวกอีกด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000